สำหรับประโยคคำถาม Dari mana asal Anda, Pak? แปลว่า คุณ ผู้ชายมาจากไหน คำว่า Pak อาจจะแทนด้วยคำว่า ถ้าถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง หรือแทนด้วยคำว่าครับ ถ้าผู้พูดเป็นผู้ชาย คำว่า Dari เป็นคำบุพบท แปลว่า จาก คำว่า mana แปลว่า เสาเป็นคำนามแปลว่า ต้นกำเนิด ที่มา คำว่า Anda แปลว่า คุณ สำหรับประโยคคำตอบ Saya berasal dari Prancis Saya orang Prancis แปลว่า ฉันมาจากฝรั่งเศส ฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า saya แปลว่า ฉันคำว่า orang เป็นคำนามแปลว่าคนคำว่า Prancis เป็นคำนามแปลว่า ฝรั่งเศส ให้สังเกตว่าการบอกว่าประธานคนประเทศอะไร ภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยจะใช้เหมือนกัน คือ ประธาน ตามด้วยคำว่าคน และตามด้วยชื่อประเทศ